ความสามารถนะครับ อันนี้เราไม่ได้ใช้เสื้อชูชีพนะ ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะครับ ตอนนี้หลามากำลังจะมาแล้วครับ มาแล้วครับกำลังขึ้นแล้วครับ เข้ามาแล้วครับ อุดแล้วครับผมโอ้ย สวัสดีครับ สวัสดีครับ อ่า วันนี้กับผมบอมชกมก และคุณนนทวัฒน์เตชะธรรมเศษนะครับผม วันนี้เรามาที่สระบุรี อยู่กันที่ บ่อน้ำครับบ่อสูบน้ำที่สระบุรีครับอ่านะฮะซึ่งเป็นทุ่นที่บอกว่า เขาบอกว่าทุ่นเนี้ยต้องการให้นะฮะลอยตัวได้ดีและเกิดความมาตรฐานได้ดี ใช่ครับ ใช่ครับนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เป็นยังไงอ่าคุณนนวัฒน์บอกเลย ตรงนี้นะตรงนี้ก็เกิดมีน้ำเข้าครับ รั่วซึม เราก็เลยต้องทำการผ่าที่จะเอาน้ำออกก่อน แล้วก็ทำความสะอาดข้างในครับ ข้างในจะมีโคลนเยอะมาก เนื่องจากว่าทุ่นรั่วทุ่นรั่วแล้ว ทุ่นรั่วใช่ครับแล้วมันก็จมไปทุ่นนั้นจะจมมิดเลยครับพรุ่งนี้ต้องเป็นงานใหญ่คือต้องใช้เคนยกขึ้นมาระดับหนึ่งที่ถ้าเราสามารถไม่ใช้เคนได้ครับ แต่เราต้องใช้ถังดันขึ้น แต่เราไม่ได้เตรียมพร้อมมาก็เลยขอทางหน่วยงานช่วยเอาเคนมายกให้ตอนนี้เคนก็ยกไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับอันนี้เขาจะแบ่งกันเป็นห้องห้องไหมอ่าทุ่นทุ่นกลมเนี่ยจะแบ่งไม่ไม่มีกั้นห้องครับครับ ก็จะยาวไปเลย ยาวเลยสามารถตียาวไปนู้นเลยเหรอใช่ครับ ทุ่นกลมนี่จะแบ่งเป็นท่อนครับท่อนท่อนหนึ่งสามเมตรสามเมตรเนี่ยครับ อ๋อก็ทีละสามมีทั้งหมดสิบเอ็ดท่อนครับสิบเอ็ดท่อนใช่ครับนะครับผมนะ มครับนะฮะหลังจากที่ท่านได้เห็นน้ำเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับการฉีดโฟมไปแล้วเป็นอย่างไร นี่ครับท่านผู้ชมครับ น้ำได้ทำการหายไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าทำการฉีดโฟมไปแล้วนะฮะ พอทำการฉีดโฟม อันนี้พอฉีดโฟมปั๊บ มันลอยขึ้นทันทีเลยจากที่มันแบบว่าล้นมาเยอะ ๆ นี่ฮะ เป็นไงครับ ตูมขึ้นมาทันทีเลย นะครับและนี่แหละครับคือประสิทธิภาพของการฉีดโฟม ไปทางที่ห้องตอนนี้อยู่ที่ห้อง 9 แล้วนะแต่ห้องแล้ว9แล้วทั้งหมด 11 ห้อง เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะทางโน้นฮะที่ทำการฉีดใหม่อามาเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่และที่เอาคนลงไปนั้นนะฮะเพื่อทำการดูรูรอยรั่วนะครับว่าว่าว่าเขาตรงรูไหม ตรงรูทำการการรูฉีดไหมนะทำการอุดนะครับผมเห็นไหมฮะเช็ดเช็ดทำไมต้องเอาคนลงไปอุดรูนะฮะอุดรอยรั่วอยู่นะครับ ผม แล้วเราก็ทำการคอยอุดรูที่ฉีดนะครับมันไม่มีรั่วแล้วตอนนี้อ่านี่ทำการฉีดไปแล้วนะครับ ผม โอ้โหนี่ฮะคอยรอจังหวะนะสำหรับการแบบว่าพอโฟมทำการ เต็มขึ้นมาปั๊บนะฮะทีมงานของเรานะมิสเตอร์กรก็จะทำการอุดรอยรั่วนะเพื่อไม่ให้โฟมกระเด็นออกมา แล้วถ้าโฟมฮะทำการผุดออกมาเนี่ยจะเหมือนลาวาที่ท่านผู้ชมเห็นหลายๆคลิปนะครับ มันจะทำการนะฮะทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเรานะเพราะนั้นโฟมนี้เราจะต้องทำการเก็บไปทิ้งให้ไกลที่สุด ไม่ให้อยู่ในแม่น้ำริมคลองทั้งทั้งหมดเลย นนะครับนี่เรารอจังหวะนี้นะครับนะทำการฉีดไปแล้วฮะปล่อยลมไปแล้วครับผม พอทำการเต็มเมื่อไหร่นะฮะทางมิสเตอร์กรจะต้องทำการอุดให้ทันนะครับ ไม่งั้นถ้าไม่ทันน้ำยาจะทำการพุ่งออกมามากมายเลยทีเดียว การดำเนินการการลงน้ำนะครับ แต่ละคนนะจะต้องมีความสามารถนะครับ อันนี้เราไม่ได้ใช้เสื้อชูชีพนะทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะครับ ตอนนี้หลามากำลังจะมาแล้วครับ มาแล้วครับกำลังขึ้นแล้วครับ เข้ามาแล้วครับ อุดแล้วครับผมโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้สำคัญที่สุดนะฮะที่ คนที่อยู่บนน้ำนี้จะต้องทำการปิดรอยนะฮะไม่ให้โฟมออกมาบานมากกว่านี้นะครับ และเราจะไม่ทิ้งโฟมในแม่น้ำเด็ดขาดนะครับผม เพราะว่าโฟมนี้จะสลายตัวได้ยากมากๆนะฮะแต่การแข็งตัวเขาอยู่ประมาณไม่เกิน30 วินาทีนะครับดูกันต่อเลยครับไม่หนาวครัสองชั้นเลยเอาเขาเขาหลุดแก่เลย พอได้ที่แล้วนะฮะเราก็จะทำการเปิดนะรูนะฮะ เห็นไหมครับก็จะเป็นก้อนนี้เอาก้อนหยิบมาก้อนเอามาก้อนกระไม้พี่มาอึ๊บอ่าอ่าเนี่ยครับ มันก็จะแห้งตัวได้ไวมากนะฮะความหนาแน่นแน่นอนครับ 35 เท่านะที่ใครหลาย ๆคนนะครับนะข้องใจเหลือเกินนะฮะว่าเฮ้ มันจะอยู่ได้ดีเลยนะ แล้วมันจะอุดรอยรั่วได้หรือเปล่า อุดได้แน่นอนนะฮะ และนี่เขาบอกไว้เลยครับว่า ของจริงครับคือที่ยูโฟมยูริเทนนะครับ และเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ มาเสียงเริ่มมาแล้วเสียงสามชาเริ่มมาแล้วป๊อปป๊ปป๊ปป๊ปป๊ปป๊นะหลายๆคนนะฮะ หลายๆคนที่นะติดตามตรงนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่า มันเป็นช็อตที่สำคัญที่สุดนะฮะ และก็ไม่ค่อยมีใครนะได้เห็นในตรงนี้นะครับสำหรับการฉีดพุ่นนะ และทำการปิดนะไม่ให้พุ่นนี้ นะหรือโฟมนี้กระเด็นออกมาได้ สามสองไปพุ่นนะฮะท่านผู้ชมนะนี่คือจุดทายแม็กพีคสุดๆนะฮะนะอกคลูสิบนะฮะผมนะบอกไว้เลยนะครับว่า พอมันขึ้นมานะฮะเราต้องทำการอุดให้ไวที่สุดนะครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับเที่ยวโคตรเก่งเลยอ่ะคตเก่งเลยเชื่อเมื่อคืนเหรอเชื่อมยันตีห้านะนะนี่อุดเรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับนะโฟมมันก็จะออกมางี้เห็นไหมครับ เต็มรูพอดีเต็มพอดีเลย ไม่ล้นเหมือนแบบเมื่อกี้นี้นะครับออันนี้ก็จะเป็นทุ่นที่9อ่าทุ่นที่10นะส่วนอีกทุ่นหนึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ไอ้ทีุ่่นเดียวกัน11แล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นกันครับผม มคงเห็นแล้วนะฮะสลับการที่ผมลงน้ำไปเพื่อทำการช่วยทีมงานในการอุดโฟม ไม่ให้แบบว่าออกมาแน่นอนครับน้ำโฟมมันจะเหมือนลาวาครับท่านผู้ชมครับ มันจะไหลออกมาแล้วให้สู่ริมน้ำคลองเนี่ยถ้ามันลอยไปเรื่อยๆไม่มีวันสูญสลาย ต้องใช้คำนี้มันอยู่กันเป็น 10บสปีนะครับนับภาษาอะไรถ้าไปอยู่ในทุ่นแล้ว มันก็ต้องลอยอยู่ในนี้นะนานๆเป็น 10บสปี จนท่านลืมผมเลยครับ วันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับ a c g ปูนซีเมนไทยที่นะครับ อยู่คู่คนไทยมาโดยตลอด วันนี้ผมดีเจบอมจกมกนะครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ ในช่องจกมกทีวีและพบกันใหม่ฮะว่าเราจะไปเจอกันที่ไหน และเจอกันนะครับ เลยตอนนี้นะหมดแล้ว ไม่มีแล้วมาโทรพอแล้วผมจะต้องกลับแล้วครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับ ที่นครปฐมตลาดลำพญาครับผมนะฮะที่นั่นก็จะเป็นทุนที่เยอะมากนะพอแล้วอายเขา Votum, votum,